สวัสดีค่ะเก๋นะคะวันนี้เก๋จะมาสอนพับกระเป๋าแบบนี้นะคะ เปิดออกมาก็จะได้แบบนี้แล้วแล้วก็สามารถใส่ตังได้จริงๆนะคะวาดลวดลายได้เองด้วย อย่างแรกให้เราเตรียมกระดาษมานะคะ กระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะ และให้ทุกคนนำมาพับ นะคะนำมาพับแบบนี้นะคะ แล้วก็รีดเลย แล้วก็กางออก แล้วก็พับลงไปนะคะ พับลงไปเลย นี่นะคะ ทำทั้งสองข้างนะคะ จะพับอันนี้แค่ด้านเดียวนะคะ แล้วก็พับลงมา ก็จะได้แบบนี้นะคะ นะคะแล้วให้เรากลับด้านนะคะแล้วก็พับขึ้นนะคะ องด้านนะคะ นี่แล้วก็ให้ทุกคนทากาวตรงนี้ก่อนนะคะสองด้านเลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พวกนี้นะคะก็เอากาวติดทั้งสองด้านเหมือนกันค่ะ ได้แล้วค่ะ แล้วก็เอากาวติดข้างบนนะคะเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องติดติดแค่ข้างบนนะคะโอเคทาแล้วก็ นะคะ ก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พับนะคะพับมาแบบนี้ นี่ค่ะกระเป๋าใส่ตังน่ารักน่ารัก และแถมยังเปิดนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนลองไปทำดูนะ แต่ก่อนอื่น มาวาดลวดลายของน้องกันก่อนค่ะ นี่ค่ะ อย่าลืมไปทำตามนะคะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามพี่กิ๊ด้วยนะคะ บ๊ายบาย